สำหรับประโยค好主意那我现在走吧แปลว่าเป็นความคิดที่ดี ไปกันเลยไหมคำว่า好แปลว่าดีคำว่า主意แปลว่าความคิดคำว่า那แปลว่านั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า现在แปลว่าขณะนี้คำว่า走 แปลว่าไป คำว่าปะเป็นคำที่ช่วยเสริมน้ำเสียงมักใช้ประโยคเชิญชวนให้ทำอะไรร่วมกันสำหรับประโยคหมายเต้น แปลว่าคิดเงินด้วยสำหรับประโยค好的夫人一共五百泰铢แปลว่า ได้ครับคุณผู้หญิง ทั้งหมด 500 บาทคำว่า好的แปลว่าได้ค่ะ คำว่า夫人 แปลว่าคุณผู้หญิง คำว่า อีหงแปลว่าทั้งหมด คำว่าูไปแปลว่าห้าร้อย คำว่าไผ่จูแปลว่าบาทหรือเงินไทย